หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักนะคะ สัญญลักษณ์เงื่อนไข Creative Commons นะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่ละสัญญลักษณ์นั้นนะคะ มีความหมายและก็นำไปใช้งานอย่างไรบ้างนะคะ ในเนื้อหานี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างนะคะสัญญาอนุญาต Creative Commons ที่เหมาะสมกับงานสร้างสารรค์นะคะ ของเรากันนะคะเเพื่อไม่ให้รอช้านะคะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มนะคะสร้างสัญญลักษณ์ นะคะ Creative Commons กันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ในคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเรากันค่ะ เมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้แล้วนะคะ ที่แถบเมนูด้านบน ให้คลิกเลือกที่ตรงคำว่า Share Your Network ค่ะ ในหน้านี้นะคะจะเป็นการอธิบายว่า Creative Commons สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยในการแบ่งปันงานของเราอย่างไรได้บ้าง และบอกให้เราทราบว่า การสร้าง Creative Commons นั้น ให้เหมาะสมกับงานของเรามีขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยการเพียง 3 ขั้นตอน โดยที่เราต้องอ่านข้อกำหนดในการให้สัญญาอนุญาตก่อนเริ่มสร้างนะคะ โดยเราสามารถคลิกอ่านเงื่อนไข สัญญาอนุญาต Creative Commons ได้ที่ Licensing Consideration ค่ะ โดยขั้นตอนในการเลือกสัญลักษณ์สัญญาอนุญาต Creative Commons ขั้นตอนแรกคือการชูดฟีเจอร์หรือการเลือกคุณสมบัติเงื่อนไข สัญลักษณ์สัญญาอนุญาต Creative Commons ขั้นตอนที่ 2 Optional Info เป็นการเลือกข้อมูลตัวเลือก และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ 3 get license เป็นการได้รับสัญญาอนุญาตตามที่เราได้เลือกไว้นะคะ เมื่อเราทราบขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนนี้แล้ว ให้คลิกที่ไอคอน get start ค่ะ เมื่อเราคลิก get start แล้วนะคะ หน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ท่านเนี่ย สามารถสร้างนะคะ สัญลักษณ์เงื่อนไขนะคะ สัญญาอนุญาต Creative Commons ได้ โดยหน้านี้เนี่ยในขั้นตอนแรกนะคะ เป็นขั้นตอนของ r ายเส้นฟีเจอร์เป็นการเลือกคุณสมบัติของสัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะให้เหมาะสมกับงานของเรา โดยที่ในคำถามแรกนะคะเขาจะถามเราว่า อนุญาตให้มีการแบ่งปันการดัดแปลงงานของคุณหรือไม่นะคะ ถ้างานของเราเนี่ยอนุญาตให้มีการแบ่งปันการดัดแปลงนะคะ เราก็คลิกเลือกที่ yes นะคะ ถ้าไม่นะคะก็ให้คลิกเลือกที่ no นะคะแต่ถ้าหากว่างานของเราเนี่ยต้องการอนุญาตให้มีการแบ่งปันการดัดแปลงงานของเรา แต่คนอื่นๆก็ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันกับเราด้วยนะคะก็ให้คลิกเลือกที่ yes as long as other share arise นะคะเมื่อเราตอบคำถามข้อแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาตอบกันด้วยคำถามข้อที่2นะคะ คำถามข้อที่2เนี่ยนะคะเขาถามเราว่าเราสามารถนะคะอนุญาตให้คนนำงานของเราเนี่ยไปใช้เพื่อการค้าได้หรือไม่นะคะ ถ้าใช่นะคะอนุญาตให้เขาไปนำไปใช้เพื่อการค้าก็คลิกที่ yes นะคะ ถ้าไม่อนุญาตนะคะก็คลิกที่ no ค่ะนะคะ เมื่อเรานะคะสร้างเงื่อนไขนะคะเลือกคุณสมบัติของสัญญาอนุญาต Creative ของว่า ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ให้มาตอบคำถามต่อมานะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็เป็นขั้นตอนของ selected license นะคะในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์อนุญาตนะคะ ตามที่เราเนี่ยได้เลือกเอาไว้นะคะ ตามคุณสมบัติด้านบนนะคะ ว่าถูกต้องหรือไม่นะคะ ต่อมานะคะเเป็นส่วนของ help other attribute อยู่นะคะในส่วนนี้เนี่ยเป็นทั้งเรื่องที่เรากรอกข้อมูลนะคะ metadata หรือเป็นข้อมูลที่ใช้กำกับหรืออธิบายนะคะ ข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูลอื่นๆนะคะไปยัง HTML ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้ค่ะ และส่วนสุดท้ายนะคะเเขาจะถามเราว่า have a web page นะคะหมายความว่าเรามีเว็บเพจหรือไม่นะคะ ซึ่งคำถามตรงนี้เนี่ย เพื่อที่ว่าเราสามารถนำสัญลักษณ์เงื่อนไข Creative Commons ของเราเนี่ย ไปใช้ในเว็บเพจของเราค่ะ โดยเราสามารถนะคะ Copy นะคะ โค้ดนะคะไปใส่ไว้ในเว็บของเรานะคะ โดยที่ท่านคลิกนะคะ ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นแถบนะคะคลุมสีฟ้าให้นะคะ จากนั้นท่านก็คลิกขวาแล้วก็คลิกที่ Copy นะคะ หรือว่านะคะเราสามารถนะคะก๊อปปี้รูปภาพด้านบนนะคะตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะไปใช้งานได้นะคะโดยที่เลือกที่รูปภาพตรงนี้แล้วก็คลิกคำว่า save image as นะคะตรงนี้จากนั้นก็บันทึกนะคะสัญญาอนุญาต Creative Commons ของเรานะคะโดยที่นะคะใน ส่วนของสัญลักษณ์นะคะของสัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ยเราสามารถเลือกไอคอนนะคะว่าสัญลักษณ์ของสัญญาอนุญาต Creative Commons ของเราเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่นะคะ ถ้าเป็นขนาดปกตินะคะก็เลือกที่ normal icon นะคะหากต้องการขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะคะก็เลือกที่ compact icon นะคะก็จะมีขนาดเล็กลงมานะคะเพียงเท่านี้ค่ะท่านก็จะได้ สัญญลักษณ์นะคะ สัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ยไปใช้ในงานเผยแพร่ของเราแล้วค่ะ